จารย์ประจำสึงสอบมอสเซอร์ติฟิเคตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโปรแกรมชุดสำนักงานที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นโปรแกรมชุดสำนักงานหรือ Office ของ Microsoft Word ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรุ่นใหม่อย่าง Office 2013 ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมากในหลายด้าน เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะ Microsoft Word เป็นหนึ่งในโปรแกรมประมวลผลคำ ที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนะคะ และถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในออฟฟิศทั่วไป เช่นการเขียนจดหมาย การจัดทำประวัติการทำงาน การสร้างโรชัวหรือการจัดทำคอลัมน์ข่าวค่ะ เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ต่อไปนี้นะคะ จะกล่าวถึงรายละเอียดการใช้ Microsoft Word 2013 โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นบทเรียนส่วนที่1และบทเรียนส่วนที่ 2 ค่ะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ในส่วนที่ 1 นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013 การใช้งานแท็กคำสั่งและริควอ้นคำสั่ง การสร้างเอกสารใหม่ การบันทึกเอกสารในรูปแบบต่างๆ การเปิดและการปิดไฟล์เอกสาร และการกู้คืนไฟล์เอกสารค่ะ ในส่วนที่ 2 นะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word 2013 แบบออนไลน์ค่ะ โดยมีเนื้อหาหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ การกำหนดแอคเคาท์และใ i g แอคเคาท์การแบ่งปันเอกสาร การแสดงมุมมองเอกสาร การใช้เครื่องมือปรับขนาด การแสดงไฟล์เอกสาร การจัดการกับการแสดงหน้าต่างไฟล์เอกสาร การตรวจสอบและแก้ไขคำสกุลและไวยากรณ์ การแทรกและแก้ไขข้อความอัตโนมัติ การกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดของไฟล์เอกสาร และการสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ค่ะ ะก่อนศึกษาบทเรียน ผู้เรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับความรู้ที่มีอยู่เดิม จากนั้นเข้าสู่บทเรียนเป็นตามลำดับหัวข้อ และเมื่อศึกษาจบบทเรียนในแต่ละหัวข้อทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนควรทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลสำเร็จในการเรียนรู้ค่ะ พร้อมจะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ